ติมเอเติม แม่ยิ่งเอาเฮ้ยแม่ยิ่งเอาเติมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยยิงไปยิงไปโอเคครับผมก็ขอกร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 และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคำเตือนนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่นำไปเล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรรับคำแนะนำนะครับผม โอเคนะวันนี้เปิดหน้าไลน์มาดีนะผมเป็นยังไงหูมาถึงนี่วายบึ่มบึ่มอาบักวัวทองก็มาผมนี่นี่คือหน้าลายจะแตก เอาอะไรมาวัดว่าจะแตกหรือไม่แตกโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวนะเออลืมบอกเวลาที่เล่นนะผม เวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงคืน 59 นาทีนะผม ประมาณตีหนึ่งนั่นแหละ โอเค เดี๋ยวเริ่มมาที่เบ็ด30 บาทก่อนเลยครับผมทุน 300เบ็ด10%มาดิเฮ้ยพี่อันสีทีหมดแล้วนะพี่อานอโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเติมเอเติมแม่ยิ่งอ๋อ เฮ้ย แม่ยิง เอาเตออะไรครับนี่อะไรครับนี่ยิงไปยิงไปอะไรกันคำนี้ไอ้ยังงงไปหมดละเฮ้ย อะไรวะกดสิบดีแตก เอาเกินสี่พันสเปรไม่แกาเวน เฮ้ย เลิกเลยดีไหม อะไรเดี๋ยวเอาอีกแล้วคลิปกูสั้นอีกแล้ว โอเคแต่ผมว่ามันจะจัดเบ็ดสิบเลยละกันเนาะ โอเคแมวแมวเหลือดีวะ ผมว่าคลิปมันสั้นไปดีกว่าคลิปมันสั้นไปทุกคน โอเคเดี๋ยวผมว่าเรา เอาไงดีวะ ไปครับผมหมุนต่อนะ อะไรกันครับนี่กดหูเกือบหมดตูด เมื่อกี้เหลือ 30 บาทสุดท้ายนะ ผมเด้งกันมาสี่พันไอ้ยังงงไปหมดละบทจะแตกมันก็แตกเนาะบทจะไม่แตกมันก็ไม่แตกเลยโอเค เดี๋ยวเราจัดฟรีสปินเลยดีกว่าเนาะโอเค เบสสิบาท ผมจัดไป จัดไปครับผมเบสสิบาทนะครับ จริงๆมันควรเลิกได้ตั้งนานแล้วนะ ผมก็ไม่แนะนำไม่เล่นเล่นนานขนาดนี้นะถ้าได้แล้วก็รีบเลิกไปดีกว่าเนาะมาแปดฟรีสปินครับผม จะสุดหรือจะเละจะเป๊ะอะไรก็ว่ากันไปไปโอ้โหอันนี้กำไรครับผมตอนนี้กำไรสิบเท่าเนาะเลยนะโอ้โหมันแบบมันมาบ้านะ อยู่ๆแบบวายแตกปุ๊บกลายเป็นแม่ยิงแม่ยิงแม่ยิงเติมเลยอ่ะโอ้ ผมแม่สาการนิชาโอ้โหมาเต็มแผงแล้วผมเมื่อกี้เรียบร้อย โอ้โหอุ้ยเจ๊โอ้ไม่น่าได้นะผมเอ้ยเอ้ยทำไมเสียงเกมไม่มีผมเพิ่งสังเกต โอ้ลืมเปิดเสียงเกมว้าเพิ่งสังเกตนะผมโอเคขออภัยกันด้วยนะผมโอ้โหไม่มีเสียงเกมมันไม่ร้าวใจ แต่ตอนนี้บิ๊กเวนอ่ะไปครับผม โอ้แม่ยิ่งแม่ยิ่ง มาดามไมเออร์ผีเปรตนี่ผีเปรตเออโอเคลงเคโอเคไม่เป็นไรถือว่าเรายังกำไรอยู่ดีนะผมต่อให้ราคาทุนก็จะกำไรสามพันนันนะย่ากำไรสามพันสองนะผม โอ้หวานเจี๊ยบไปต่อหรือบอลแค่นี้ดีครับ ท่านผู้ชม